ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมน้ำมันเมล็ดงามอน ด้วยเทคโนโลยีอีเมลชัน งามอนเป็นพืชที่พบได้ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ซึ่งน้ำมันเมล็ดงามอน อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายชนิด และสารประกอบอื่น ๆ ที่ดีต่อสุขภาพครับ แต่คุณสมบัติของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนั้น มีความสามารถในการละลาย และดูดซึมต่ำ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยี ระบบนำส่งยาที่ช่วยเพิ่มการดูดซึม เข้าสู่ระบบร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ นักวิจัยสวทช พัฒนาระบบนำส่งสารสำคัญของน้ำมันเมล็ดงามอนที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายชนิด และสารซึ่งมีริต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้เทคโนโลยี ระบบนำส่งอีมัล ลชันชนิดเกิดเอง เพื่อให้ได้สูตรตำรับอีเมลชันของน้ำมันเมล็ดงามอนมีความเสถียรสูง หยดน้ำมันมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 200 นาโนเมตร ซึ่งช่วยให้สารสำคัญที่ละลายยาก ละลายได้ดีขึ้น สูตรตำรับดังกล่าวนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ในด้านการดูดซึมปัจจุบันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในรูปแคปซูลนิ่ม และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ให้แก่บริษัท JR Laboratory จำกัด เรียบร้อยแล้ว วิจัยและพัฒนาโดย n a n o t e c h คสวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน